เดี๋ยวจะได้บอกข้างบนไม่ต้องเติมค่ะไม่ไปไหนคะไม่มีค่ะไปดูเนอะ